เรามาเข้าสู่ในส่วนของออส่วนแรกของบทที่หนึ่งเลยนะคะก็คือบริการกิจการโทรคมนาคมในระยะแรก พวกเราทำความเข้าใจร่วมกันตามภาพที่อาจารย์วางให้พวกเราก่อนนะคะเพื่อที่จะลงไปในในรายละเอียด แล้วก็จะได้เห็นภาพหรือภาพรวมควบคู่ไปกับในแต่ละบริการ ในระยะแรกเนี่ยพวกเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราพูดถึงในรูปของสื่อที่เราได้รับนะคะ เวลาเราพูดถึงโทรคมนาคมนั่นคือความต้องการของพื้นฐานของของมนุษย์ที่ต้องการติดต่อสื่อสารกันทีนี้สิ่งที่เราต้องการติดต่อสื่อสาร เรามองภาพในวันนี้ไม่ได้นะคะ คือโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเราสามารถติดต่อสื่อสารได้มากกว่าเสียงนะคะได้ทั้งภาพได้ทั้งข้อมูลได้ทั้งข้อข้อความนี่ถือว่าเป็นธรรมดามากๆ แต่ในอดีต ในระยะแรก ถ้าเราพูดถึงโบราณโบราณเลยก็คงเป็นนกพิราบเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะคะ เป็นตามตัวของ ตัวอักขระภาษานั่นก็คือสิ่งที่มนุษย์พยายามจะสื่อสารกัน แต่โทรคมนาคมคือสิ่งที่เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำให้เราสามารถสื่อสารในในเขาเรียกว่าในระยะทางไกลได้นะคะในระยะไกลได้ ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ในระยะแรกที่เราค้นพบที่จะทำให้เราสามารถที่จะติดต่อโดยอาศัยระยะทางไกลได้นี่นะคะเราก็เริ่มต้นจากรหัสมอสที่เราจะใช้เป็นสื่อในการส่งนะคะอันนี้เทคโนโลยีของรหัสมอสที่เราคิดในระยะแรกเนี่ย ก็จะส่งได้เพียงลักษณะของการเป็นสัญญาณนะคะเคาะสัญญาณนี้พอเคาะสัญญาณเสร็จแล้วก็ค่อยมาแปลงเป็นเป็นข้อความนะคะ อันนี้รหัสมอสที่เราใช้ก็ใช้ในเพียงแค่ลักษณะของเป็นรูปแบบของสัญญาณ พัฒนาต่อมาก็จะเป็นตัวเลขที่พัฒนาจากตัวรหัสมอสนี่แหละค่ะ แล้วก็สามารถส่งเป็นข้อความขึ้นมาได้ เป็นเท็กซ์ขึ้นมาได้ แต่ข้อความก็จะเป็นข้อความสั้น ๆนะคะ ถัดมาเราก็ในเวลาไล่ๆกันนะคะก็มีการพัฒนาในส่วนของเสียง เราก็มาสู่ในยุคของการพัฒนาที่เป็นโทรศัพท์นะคะ สิ่งที่เราได้สารก็คือได้สารในเชิงของเสียงนะคะก็เสียงโทรศัพท์ที่เราติดต่อกันเนี่ยนะคะ ถัดมาลำดับถัดมาเราก็จะเป็นรูปแบบของที่เรียกว่า เราเราได้ฟังเสียงเหมือนกัน แต่ว่าเกิดจากการที่มีการส่งถ่ายทอดจากที่หนึ่งเหมือนอย่างที่อาจารย์กำลังทำอยู่ตรงนี้นะคะ แต่ว่าถ้าท่านได้รับฟังแค่เสียงนะคะไม่มีภาพเราก็จะเรียกว่าวิทยุกระจายเสียง แต่ถ้าหากท่านได้ทั้งภาพ รับได้ทั้งภาพและเสียง ในสมัยนั้นเราก็จะเรียกว่าวิทยุโทรทัศน์ จนกระทั่งต่อเนื่องมาในยุคที่เรียกว่าประมาณปลายปีสัก 2539 นะคะ อาจารย์ต้องขออนุญาตว่าเราย้ำว่าเราจะไม่ไปถึง2540 เดี๋ยวเราไปในบทต่อไป เพื่อพวกเราได้เห็นถึงพัฒนาการของบริการกิจการโทรคมนาคม แล้วก็นโยบายกับกฎหมาย ที่ได้ล้อลับไปกันอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนท้ายๆเราก็เริ่มมีพัฒนาการของทางเทคโนโลยี ที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ต แล้วก็ทำให้เกิดรูปแบบบริการที่อินเทอร์เน็ตที่เราใช้ผ่านทาง ถ้าเราพูดส่วนใหญ่เราจะคิดถึงตัวคอมพิวเตอร์นะคะแต่จริงๆ อุปกรณ์ที่ใช้ส่งที่เราเรียกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมันทำให้เราสามารถที่จะสามารถที่จะดูข้อมูล ดูภาพภาพยนตร์นะคะแล้วก็ดูเสียงฟังเสียงนะคะแล้วก็สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้ เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมันทำให้เราก้าวเข้าสู่ในยุคหนึ่งที่ว่าเราไม่สามารถที่จะแยก ตัวอุปกรณ์แล้วก็บริการออกมาได้ว่าอันนี้เรียกว่าเป็นกระจายเสียงอันนี้เรียกว่าเป็นวิทยุโทรทัศน์ อันนี้เป็นโทรศัพท์ นั่นก็คือช่วงปลายๆนะคะถ้าพูดถึงในประเทศไทยนะคะแต่แน่นอนระดับโลกเขาก้าวล้ำกว่าเราประมาณ 30-40 ปีได้นะคะถ้าท่านสนใจก็สามารถที่จะไปดูในหนังสือกฎหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติมได้อันนี้ในยุคของที่เราเริ่มนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้เนี่ยมันก็เกิดรูปแบบของบริการที่เรียกว่าผสมประสานนะคะ พราะผสมประสานทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ผสมประสานทั้งในเชิงของรูปแบบบริการนะคะนี่คือภาพรวมก่อน นี่เรามาดูทีละทีละขั้นตอนของการพัฒนาในรูปแบบของบริการและเทคโนโลยีควบคู่กันไปนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราได้ดูในส่วนของเทคโนโลยีระยะแรกๆนะคะที่เราเรียกว่ารหัสมอสนะคะสิ่งที่เราใช้ในการส่งรหัสมอสเนี่ยก็จะเป็นการการเคาะนะคะเคาะสั้นเคาะยาว ซึ่งที่จริงแล้วมีมี เว็บไซต์ตอนนี้หลาย ๆ เว็บไซต์นะคะสนุกทีเดียว ถ้าท่านได้เข้าไปท่องนะคะ ท่านท่องเว็บ ท่านลองขีดคำว่ารหัสมอสเข้าไป ก็จะมีอยู่หลายที่ที่ได้ลองทำแอปพลิเคชันนะคะ ให้เราลองเคาะ เคาะและลองแปลงออกมาเป็นสัญญาณเอาโทษทีค่ะ เคาะแล้วออกมาเป็นถอดมาเป็นข้อความ ว่าเราจะได้ข้อความอะไรนะคะ อย่างถ้าเราเคาะสั้น คือจะเป็นรูปของจุด ถ้าเคาะยาวก็จะเป็นรูปของเส้นประแบบที่ทึบทึบยาวที่เราเห็นอยู่เนี้ยนะคะ อย่างเช่น ถ้าเราจะบอกว่าเป็น A นะคะก็ต้องเป็นเคาะสั้น แล้วประกอบกับเคาะยาวนั่นความหมายคือ A นะคะแต่ถ้ายาวสั้นสั้นสั้นนั่นคือ B อะไรทำนองนี้นะคะ ซึ่งในระยะแรกเอาแน่นอนการคิดเทคโนโลยีพวกนี้ แล้วก็รูปแบบบริการเหล่านี้เนี่ยพัฒนามาจากในกลุ่มฝากทางฝั่งตะวันตกนะคะที่เขาประเทศที่เขาเจริญแล้วนะคะที่เขาเจริญแล้วเขาก้าวล้ำทางเทคโนโลยีมากกว่าเราเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ที่คิดคนเพราะฉะนั้นรหัสมอสที่เรา ใช้ในระยะแรกก็จะเป็นรหัสมอสที่เป็นภาษาสากลคือภาษาอังกฤษจนกระทั่งมาถึงยุคหนึ่งนะคะเมื่อเราเริ่มทดลองใช้ในประเทศไทยแล้ว เราก็มีการคิดรหัสมอสภาษาไทยของเราเองนะคะอันนี้ย้ำนิดนึงว่ารหัสมอสจริงๆพัฒนาเนี่ยมาจากในเรื่องของเขาเรียกว่ากิจการทางทหารนะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยในกิจการทางการทหารเนี่ยเขามีการส่งเขาเรียกว่าข้อความซึ่งจะต้องเพื่อจะเป็นสาร รับสารเฉพาะสำหรับทางการทหารที่เรากำลังจะไปสอดแนมในอีกฝากฝั่งศัตรู ใช่ไหมคะ เพราะนั้นเนี่ยเวลาเราส่งสัญญาณมาหากันเนี่ยก็จะใช้รหัสมอสที่เป็นภาษาของของแต่ละประเทศไปนะเพื่อไม่เกิดการแฮกหรือขโมยข้อมูล อันนี้รหัสมอส ในระยะแรกที่อาจารย์บอกว่าพัฒนามาจากกิจการทางทหารนะคะ ก็เพื่อที่จะเป็นการส่งสารในการสงครามนะคะอันนี้ ถามว่าเราทำไมพัฒนาจากกิจการทหารมาสู่กิจการในเชิงของธุรกิจ หรือเชิงพาณิชย์ มันก็จะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญนะคะเผื่อพวกเราสนใจลองไปหาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ ในโลกโซเชียลมีเดียนี้มีอยู่แล้วนะคะในใน Google เว็บไซต์อะไรทั้งหลายนะคะก็จะมีคือเหตุผลหลักๆเลยก็มาจากเหตุการณ์หลักๆที่เป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่า ทำให้ผู้พัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่เป็นรหัสมอสนั้นก็หัน มาให้ความสนใจที่พัฒนาเป็นในเชิงพาณิชย์มากขึ้น คือเหตุการณ์เรือล่มไททานิกค่ะ ในเหตุการณ์เรือล่มไททานิกเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เเราก็มาพบกันในภายหลังนะคะว่า เป็นเพราะเราไม่ได้มีรหัสสัญญาณในการติดต่อระหว่างเรือเดินเรือทะเลนะคะกับบนฝั่ง เพราะนั้นเนี่ยเมื่อมีเหตุฉุกเฉินก็การติดต่อสื่อสารเนี่ยมีความสำคัญมากถ้าเข้าไปช่วยในทันท่วงทีก็ก็ก็จะทำให้ไม่ต้องสูญเสีย ชีวิตผู้คนนะเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่เหมือนอย่างกรณีเเรือไททานิกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ช่วงนั้นเองก็มีการพัฒนาอย่างอย่างอย่างขนาดใหญ่ ก็เลยทำให้มีการพัฒนารหัสมอส มาใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น ในประเทศไทยเราก็นำมาปรับใช้ แล้วเราก็มาใช้ในรูปที่เรียกว่าส่งสารที่เรียกว่าโทรเลขนะคะโทรเลขที่เราใช้เนี่ยพอเราเราในระบบของเราเนี่ยนะพอเรานำอะไรเข้ามาใช้ในประเทศไทย ถามว่าทำไมเราต้องคิดถึงกฎหมาย ต้องต้องฝากพวกเรานิดนึงก่อนว่า ด้วยระบบโครงสร้างของระบบกฎหมายบ้านเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็นระบบลายลักษณ์อักษร กฎหมายลายลักษณ์อักษรถูกไหมคะระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรหมายความว่าถ้าเราเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการมีการนำมาใช้แล้ว จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีนะคะจะต้องมีการควบคุมหรือกำกับของรัฐ นั่นแหละค่ะรัฐก็จะต้องออกกฎกติกาขึ้นมา ซึ่ง ฎกติกาที่ที่เราเราก็ทราบดีว่ามีตั้งแต่ระดับรัฐธรรมนูญตามโครงสร้างทางกฎหมายของเรา พระราชบัญญัติ แต่ในยุคนั้นนะคะเป็นเพียงการออกพระราชบัญญัติที่ชื่อว่าโทรเลขและโทรศัพท์ ซึ่งออกในปี 2477รัะนั้นก็จะเป็นเวลาที่หลังจากเรานำการทดลองใช้รหัสมอส เพื่อส่ง โทรเลขและเรามีรหัสมอสภาษาไทยไม่นานนะคะแล้วเราก็มีการออกกฎหมายมารองรับ แต่ในระยะแรกการออกกฎหมายระยะแรกของเราเนี่ย กิจการแบบเนี้ยนะคะตัวเลข โทรศัพท์ เราถือเป็นกิจการสาธารณะนะคะ และเราก็มองว่ารัฐต้องเป็นคนทำเท่านั้น เป็นผู้จัดทำเท่านั้น เพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆยังเป็นกิจการที่ยังมีการควบคุมอยู่นะคะทีนี้ในส่วนของกิจการโทรเลขนั้น ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเอามาใช้นะคะ เราก็ยังในระยะต้นๆเลย เรายังมาใช้เพื่อกิจการสื่อสารเพื่อการเดินเรือ ก็คือเป็นการในในเส้นทางแรกที่เราทำกิจการโทรเลขกันนะคะ